พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โรงงานผลิตเครื่องสำอางเพื่อนักลงทุนไทย ตลาดเครื่องสำอาง และความงามของไทยในปัจจุบัน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการไทย จึงต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันครับ ใช่แล้วครับ ด้วยงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้ครับ โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบ สวทช นำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกในเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยได้เปิดให้บริการวิจัย พัฒนา และผลิตอนุภาคนาโน นาโนเวสสำอางเวสสำอาง เครื่องสำอาง จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บริการวิเคราะห์ ทดสอบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ่อนสำหรับนักลงทุนรายใหม่ด้านเครื่องสำอางที่กำลังมองหาแหล่งผลิตครบวงจรน่าเชื่อถือ มีคุณภาพตอบโจทย์ของสตาร์ทอัพที่เริ่มทำธุรกิจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ต้นแบบอีเมล iss at nanotech or th ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีโดย Nanotech สวทช